พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น หลายคนคงสงสัยว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ไหม คำตอบคือ ได้แน่นอนครับ เพียงแค่ต้องจัดการหลักสูตร การเรียนการสอนให้เหมาะสม รวมทั้งมีครู และบุคลากรที่มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เหมาะกับนักเรียนกลุ่มนี้ครับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช อพวช และ สพทจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกทักษะและเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับศั กยภาพของนักเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียน ส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000